เวลาที่เราทำอะไรเราจะโฟกัสกับมันเวลาที่ผมเล่นบาส ผมก็จะโฟกัสกับบาสเกตบอล ส่วนหนึ่งคือผมเป็นคนที่เรา เราไม่เราไม่ขี้เกียจเราไม่คิดที่จะหยุดทำนะครับ ผมก็พยายามจะแบ่งแบบว่า บาสเยอะกว่าช่วงหนึ่งเฮ้ยทำงานเยอะกว่าไปมาผมแบ่งอย่างนั้นไม่ได้ ผมก็เลยทำแม่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างเลย ตอนเด็กๆ เนี่ย ต้องบอกว่าโฟกัสแต่บาสเกตบอลถ้าเราเล่นแล้วเรายังไม่เก่ง เราก็จะพัฒนาตัวเองให้มันเก่งขึ้น เก่งขึ้น พยายามแซงคนนั้นคนนี้ให้ได้ มีใครเป็นเป้าหมายเราก็จะแซงเขาให้ได้ แต่ต้องบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดน่าจะเป็นเบสิกที่ถูกต้องก่อน ผมเนี่ยแม่นเพราะว่าเราฝึกเบสิกที่ถูกต้องและยิงมาเยอะมากกว่าหลายๆคนในประเทศไทยกล้าพูดอย่างนี้ผมยิงมาเยอะพอสมควร มมีช่วงเวลาที่ผมซ้อมเช้าเย็นอยู่หลายปี ช่วง20กว่าเนี่ยผมซ้อมเช้าซ้อมเย็นอยู่หลายปี ยิงวันหนึ่งลูกลงเนี่ยต้องมี2-300ลูกเป็นเรื่องปกติ อยู่หลายปี ผมมันยิงได้อยู่แล้ว แต่เราอาจจะข้ามได้ด้วย ทั้งยิงทั้งข้าม ผ่านตัวป้องกันไปนิดเดียวเราก็โดดสวนชนได้เลยอะไรเงี้ยก็ยังมีรุ่นพี่บอกตอนนั้นแบบเฮ้ยเบนระวังเจ็บ้วเว้ยอะไรเงี้ย ก็ไปดังแล้วก็เข่าบิดนะครับ ก็เอ็นไขว้หน้าขาดหมอรองกระดูกฉีกเอ็นข้างขาด ก็บาดเจ็บไปก็ ก็ก็เศร้าเหมือนกันตอนนั้น เพราะว่าเราก็จริงๆ เรามีเป้าหมายมากกว่านี้ เรามีเป้าหมายออกไปต่างประเทศเรามีเป้าหมายที่ยิ่งกว่านี้ตอนนั้นเราอาจจะเขาเรียกว่า คึกขนองมากเกินไปคือเป็นวัยรุ่นเที่ยวเล่นเยอะเกิน ประมาทกับการเล่นบาสคือไปถึงสนามก็เล่นได้เลย คือเราไม่ค่อยคิดอะไร ร่างกายไม่พร้อม เช่นเรานอนดึก เราเที่ยวมาเราปาร์ตี้มาอย่างนี้ แล้วเราไปเล่นซึ่งมันทำให้มีโอกาสบาดเจ็บ แล้วแล้วเรามาเจอเกมทำไมคือผมบาดเจ็บ แล้วผมกลับมาเล่นแล้วผมมาเล่นเต็มที่อีกทีแล้วเจ็บอีก มันก็เลยทำให้เราต้องรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราจะเล่นบาสอยู่ เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่น เราก็เลยมาเน้นยิงมากขึ้น เน้นสเต็ปต่างๆมากขึ้นเรารักบาสเกตบอลแล้วเราก็แบ่งเวลาให้มันค่อนข้างมากในชีวิตอยู่แล้ว คือช่วงหนึ่งที่ผมแบบทำท่าจะเลิกจะเลิกไปผมจะเลิกจะเลิกเนี่ยผมจะเลิกเพราะเสร็จมันมันเลิกไม่ได้ครับ เพราะว่ามันคือการที่เราเรารักมันเวลาเราเลิกเราเครียดมากกว่าผมก็เลยต้องกลับมาเล่นไง